สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาดู e-loop e14 ของแท้กับของปลอม ต่างกันยังไงนะครับ เนื่องจากว่ามีลูกค้าทักเข้ามาในร้านเราเยอะมากนะครับ ทำไมแบตชาร์จได้บ้าง ไฟดับบ้าง หรือชาร์จไม่เข้าบ้างนะครับ วันนี้เราจะมาเอา 2 แบบ เอามาดูว่าของจริงของปลอมนะครับผม เราจะมาเปรียบเทียบกันเลยนะ เริ่มจากข้างนอกนะครับ ประมาณนี้ ตัวด้านซ้ายนี่คือของแท้นะครับ จากร้านเรานะครับผม ตัวด้านขวานี้จะเป็นของปลอมนะครับ ภายนอกจะต่างกันตรงนี้นะครับ จะต่างกันตรงที่ว่าสแตมร้านเรานะครับผมจะสกรีนสติกเกอร์นะครับ อย่างชัดเจนนะครับ ต่างจากของปลอมนะครับ สีออกส้มๆนะครับ ไม่ใช่สีแดงนะครับ ผมถ้าดูดีๆแล้วก็ตัวสกรีนของตัวอักษรบริษัทของเรานะครับตัวอักษรจะดูเหมือนละลายน้ำนะครับ ผมจะเป็นแบบตัวอักษรจะหนาๆนะครับ แล้วก็ด้านหลังกล่องนะครับ ร้านเราจะติดบาร์โค้ดไว้ด้วยนะครับ อันนี้คือของปลอมนะครับ เราจะไม่มีบาร์โค้ด ตรงนี้ก็แตกต่างกันนะครับ อันนี้คือสติกเกอร์นะครับที่เอาไว้เช็คซีเรียลนัมเบอร์นะครับว่าของแท้หรือของปลอมนะครับ สามารถเช็คได้ที่ www.seloop นะครับผมแล้วก็เลือกแท็บเมนูคำว่า security check นะครับ ตรงนี้จะสามารถขูดได้นะครับ ผมตรงนี้นะครับขูดตรงนี้นะครับขูดเบา ๆ ตรงนี้จะมีเลข 16 หลักนะครับ แล้วก็ตัวกล่องนะครับเหมือนกับว่าของปลอมจะไม่มีตัวนี้นะครับ ตัวเชือกที่เอาไว้รัดตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูภายในกล่องกันนะครับ ตัวแบตสำรองนะครับผมทางด้านซ้ายมือของผมก็คือของแท้นะครับ ทางด้านขวามือของปลอม ดูจากการสกรีนนะครับผมถ้าเป็นของแท้นะครับ จะสกรีนแบบว่าชิดกันนะครับผมจะสกรีนตัวอักษรชัดเจนนะครับ แล้วก็ทางของปลอมนะครับ ถ้าสังเกตดีๆนะครับ ตัวสกรีนจะมีหลุดบ้างอะไรนิดนึงนะครับ ผมถ้าลองสังเกตดีๆตรงนี้นะครับ สีก็ต่างกันนะครับ ซ้ายมือของผมนี่จะเป็นออกสีน้ำเงิน ด้านขวามือของผมนี่จะเป็นออกสีเทาๆนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นของปลอมนะครับ แล้วก็ดูจากด้านหลัง ของแท้จะสกินข้อมูลเบื้องต้นของ power bank นะครับ ด้านอยู่ด้านขวามือของปลอมนะครับ จะสกินอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ การสกินดูดีๆก็จะต่างกันนะครับผม แล้วก็เราจะมาเปรียบเทียบช่องพอตนะครับ อันนี้คือของแท้นะครับ ของแท้นะครับ สังเกตดีๆนะครับ ตัว Input ของเราจะชิดกันนะ จะไม่มีเหมือนยื่นออกมาเหมือนของปลอมนะครับ ของปลอมจะมีช่องพอตที่ยื่นออกมา ให้เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับ ตรงนี้นะครับ นี่นะครับ ประมาณนี้นะครับ ช่องตัวแสดงสถานะไฟนะครับผม ตัวแสดงสถานะไฟนะครับ ของแท้จะรูจะเล็กกว่านะครับ ผมแล้วก็ของปลอมรูจะใหญ่กว่า ซึ่งน้ำหนักนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามาชั่งดูนะครับ อันนี้คือ E14 ของแท้นะครับ ผม น้ำหนักของ E14 ของแท้นะครับ ผมจะหนักอยู่ที่ 409 กรัมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูของปลอมกันบ้างนะครับ น้ำหนักของ E14 ของปลอมนะครับ ผมจะอยู่ที่368นะครับ เราจะมาดูข้างในกล่องกันบ้างนะครับ ว่าของแท้กับของปลอมเขาจะแถมอะไรกันมาบ้าง ตัวของแท้นะครับ ผมกล่องของแท้เนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับ แล้วก็ของปลอมจะอยู่ด้านขวามือของผมเราเปิดกล่องมาพร้อมกันปุ๊บของแท้นะครับ จะแถมคู่มือนะครับ ผมคู่มือการใช้งานนะครับ เป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับผม ของปลอมก็จะมีเหมือนกันนะครับ ผม นี่นะครับ คือสีจะชัดเจนมากเลยนะครับ อันนี้คือจะเหมือนกับว่าเป็นกระดาษที่ดูเรียบเนียนนะครับผม อันนี้จะเป็นเหมือนกระดาษธรรมดานะครับ ด้านซ้ายมืออันนี้คือของแท้นะครับ ด้านขวามือคือของปลอมครับ ก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะครับ ผม ถ้าเป็นคู่มือ แต่ว่าของปลอมเนี่ยนะครับจะไม่มีภาษาอังกฤษนะครับผมถ้าเป็นของแท้นะครับ เขียนทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นของปลอมนะครับ ซึ่งเขาก็มีแค่ภาษาจีนมา แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูซองนะครับซองที่เอาไว้ใส่ตัวแบตสำรองนะครับค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับ สีของซองนะครับ ผม ของแท้เนี่ยจะเป็นสีขาวๆ สีขาวๆ อันนี้จะออกเทาๆเข้มนะครับ สังเกตว่าของแท้ของปลอมก็คือหนังของโลโก้นะครับ ตัวข้างในโลโก้อีลูมนะครับผม จะสกรีนเนียนนะครับ ต่างจากของปลอมนะครับผม ของปลอมจะมีรอยประตรงโลโก้นะครับผม อันนี้คือของปลอมนะครับ สีของหนังก็จะเป็นสีของหนังก็จะอ่อนกว่าของแท้นะครับ ผม ของแท้จะเป็นสีเข้มนิดนึงนะครับ แล้วก็สายชาร์จนะครับ สายชาร์จ ดูง่ายเลยนะครับของแท้จะเป็นสายสี่เหลี่ยมนะครับผมนี่นะครับ ส่วนของปลอมนะครับผมจะให้สายชาร์จมาเป็นลักษณะวงกลมนะครับ กลมๆสีขาวๆนะครับ ธรรมดานะครับนี่สำหรับใครที่ซื้อมาแล้วแล้วก็อยากรู้ว่า สินค้าของเราที่เราซื้อมาเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับสามารถเช็คได้ที่ www.szeloom นะครับผมอย่างที่ผมบอกไว้ต้นคลิปแล้วนะครับคือซึ่งมันสามารถเช็คได้นะครับ แต่สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังสงสัยตรงไหนนะครับผมสามารถทักเข้ามาเฟซได้นะครับ ที่ Facebook e l o o p Store Thailand นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับ ผมสวัสดีครับ